จากเรื่องราวพื้นฐานธรรมไทยที่เล่ามาข้างต้นนี้อยากจะขอให้นักนิสิตนักศึกษาต่างๆ เริ่มทำแบบฝึกหัดกัน โดยครูจะให้สิ่งที่เรียกว่าภาพเหตุการณ์ทั้งหมด 54 ภาพ ซึ่งในภาพทั้งหมดมีอยู่ 3 ประเด็นหลัก ๆ 1. เป็นรูปภาพอนุสาวรีย์ของวีรกษัตริย์สำคัญ 19 รูปนะครับแล้วก็รูปภาพของมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และเหตุการณ์ที่สำคัญ ท่านให้นักศึกษา ไปดูรูปภาพว่าหนึ่งภาพนี้เป็นภาพอนุสวรีของใครนะฮะสองมีเหตุการณ์สำคัญอะไรในยุคสมัยนั้น 3. เหตุการณ์เหล่านั้นหลงเหลือกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นอนุสรณสถาน เป็นเจดีย์เป็นประติมากรรม เป็นเรื่องราวต่าง ๆ อย่างไร ถ้าเราค้นหาสืบหา รูปลักษณ์ตรงนี้ได้แล้ว และค้นคว้าสืบต่อในอินเทอร์เน็ต ค้นคว้าเรื่องราวต่าง ๆ แล้วก็จะเอาเรื่องราวทั้งรูปภาพทั้งหมด54ภาพ สามารถจัดเรียงเป็นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ เห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ใส่พ่อขุนรามคำแหง จนถึงรัชกาลที่ 7 คือเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในรูปภาพจะเห็นสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นวีรบุรุษสำคัญ ผลิตอักษรไทย สร้างอาณาจักรสุโขทยัยแล้วก็วิทนาการมา สู่สมัยลูกชายละลูกหลานพระยาลิไทยแล้วก็ค่อยๆ ขยื่นมาจนถึงสมัยอยุธยา สมัยรัฐนบุรี และนาโกสินจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และเห็นว่ารากฐานธรรมไทยดั้งเดิมเนี่ยที่มีความเชื่อภายใต้แนวความคิดของกษัตริย์ รัฐชาติความเชื่อในเรื่องของสมมติเทพต่างๆ สืบเนื่องกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยจนถึงประมาณรัชกาลที่ 5 อยากจะขออนุญาตว่าให้ตรงส่วนนี้เป็นส่วนของแบบฝึกหัดที่เราทำร่วมกัน แล้วก็เอารูปภาพต่างๆ มาวิเคราะห์ทำไทม์ไลน์ต่อไป เพื่อเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของชุมชนของพัฒนาการของสังคมไทยผ่าน กิจกรรม และก็คุณูปการต่างๆของสถาบันกษัตริย์ที่สืบทอดสังคมไทยมายาวนานหลายร้อยปี